พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน แฮนดี้เซนระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเกษตรในประเทศไทย ก็คือสภาพดินฟ้าอากาศ ซึ่งมีผลโดยตรง ต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิตทางการเกษตรเลยครับ ใช่แล้วครับ ถึงแม้สภาพอากาศจะแปรปรวน จนยากต่อการควบคุม แต่วิธีการทางการเกษตรได้พัฒนา สู่ระบบเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม ซึ่งตอบรับโลกที่ขับเคลื่อน ด้วยเทคโนโลยีในยุคนี้แล้วนะครับ นักวิจัย สวทช พัฒนาระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ หรือ Handy s e n s นำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ร่วมกับอุปกรณ์ IoT สู่อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้งานง่าย ทนทาน ราคาถูก ตรวจวัดเกษตรได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันมีการใช้งานจริงแล้ว ในพื้นที่ทำการเกษตรหลายแห่ง ช่วยตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยังช่วยให้เกษตรกรจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบสามารถนำมาศึกษา และสรุปเป็นองค์ความรู้ ถ่ายทอดสู่เกษตรกรรุ่นต่อไป ได้สะดวกยิ่งขึ้น พัฒนางานวิจัย เพื่อการเกษตรไทย โดย n e กเทคสวทช